Keyframes Keyframe คือเฟรม ที่มีการกำหนดคุณสมบัติบางประการ ที่ทำให้โปรแกรมทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตินั้นๆ และทำการจดจำเพื่อที่จะคำนวณการเคลื่อนที่ หรือการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ยังเฟรมต่อไป วัตถุประสงค์หลักของคีย์เฟรมคือ การที่ทำให้งานแอนิเมชันสามารถสอดแทรกเฟรมอื่นๆ ระหว่างเฟรมที่มีการกำหนดคีย์เฟรมลงไปได้ อาทิเช่น หากเรามีการกำหนดคีย์เฟรมที่บริเวณเฟรมที่ 1 และกำหนดอีกคีย์เฟรมที่บริเวณเฟรมที่ 10 พร้อมทั้งขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุ โปรแกรมจะทำการคำนวณการเคลื่อนไหวของวัตถุจากเฟรมที่ 1 ไปจนถึงเฟรมที่ 10 โดยอัตโนมัติ เราเรียกการทำงานแบบนี้ว่า การทำ in between ในการแสดงผลคีย์เฟรมจะแสดงเป็นเส้นสีเหลืองบนไทม์ไลน์เมื่อวัตถุถูกเลือกและใส่คีย์เฟรมจะปรากฏชื่อวัตถุเป็นสีเหลือง และปรากฏบริเวณ 3D View คีย์เฟรมมีหลากหลายประเภทคือคีย์เฟรมแบบปกติ เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเหลือง Breakdown จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กสีฟ้า ใช้สำหรับการหยุดหรือสลายคีย์เฟรม moving holes จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กสีส้ม เป็นคีย์เฟรม ที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้กับงานแอนิเมชัน extreme เป็นสี่เหลี่ยมสีแดงขนาดใหญ่ ใช้สำหรับการกำหนดงานแบบตามวัตถุประสงค์เฉพาะ jitter รูปสี่เหลี่ยมจิ๋วสีเขียวๆใช้สำหรับการควบคุมเล็กๆน้อยๆตามวัตถุประสงค์เฉพาะ การเพิ่มคีย์เฟรมการเพิ่มคีย์เฟรมสามารถทำได้ โดยให้ไปที่ t o o Shelf Animation Animation Keyframes Insert หรือไปที่เมนู Object Animation Insert Keyframe หรือกดแป้นพิมพ์ i เพื่อเรียกคีย์เฟรมขึ้นมา หากอยู่ใน 3D View นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มคีย์เฟรมได้จากปุ่ม Auto Keyframe ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การลบคีย์เฟรม การลบคีย์เฟรมสามารถทำได้ โดยให้ไปที่ To o l Shelf Animation Animation Keyframes Remove หรือไปที่เมนู Object Animation Delete Keyframes หรือกดแป้นพิมพ์ Alternate I เพื่อลบ Keyframe